ังคอนิจิวะสวัสดีค่ะ สำหรับในคลิปนี้นะคะ เราจะมาเรียนวิธีการพูดข้อดีของตัวเองในการสมัครงานกันค่ะ ค่ะก็มาเริ่มกันที่คำศัพท์นะคะ ก่อนอื่นคำแรกนะคะคำว่าโฆษณาตัวเองนะคะ หรือว่าการพูดถึงข้อดีของตัวเองเนี่ย ภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้คำว่าจิโกพิยาหรือจิโกพิยาหรือก็คือการโฆษณาตัวเองค่ะ คำถัดมานะคะคำว่าความกดดันนะคะภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าคูเรชาคูเรชาแปลว่า ความกดดันนะคะจริงๆ แล้วก็มาจากภาษาอังกฤษนะคะคำว่า pressure นั่นเองค่ะ ต่อไปคำว่าดีนะคะภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่ายกคุหรือว่าโยยนะคะดียกคุหรือว่าโยยค่ะถัดมานะคะคำว่าจุดแข็งค่ะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าซิโอมิซิโอมิ แปลว่า จุดแข็งคำว่า ข้อดีนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าโชโชโชโชคือข้อดีทันมานะคะคำว่าใจเย็น ภาษาญี่ปุ่นพูดว่าคีกานากคีกานากแปลว่า ใจเย็นค่ะ ถัดมาคำว่า ความรับผิดชอบนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าเซคินินกังเซคินินกังแปลว่าความรับผิดชอบค่ะ ถัดมาคำว่าสดใสร่าเริงนะคะภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า อาบกาดุยอาบกาดุยแปลว่า สดใสร่าเริงค่ะ ส่วนคำว่ามองโลกในแง่ดีนะคะ ภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าลักคังเตกิลักคังเตกิแปลว่า มองโลกในแง่ดี ส่วนคำว่ามนุษย์สัมพันธ์ดีนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า ยูโคเตกิยูโคเตกิแปลว่า มนุษย์สัมพันธ์ดี ่วนคำสุดท้ายนะคะคำว่านำมาใช้ประโยชน์นะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าอิคาชิมัสอิคาชิมัสแปลว่านำมาใช้ประโยชน์ค่ะ ทีนี้นะคะในการสัมภาษณ์นะคะของการรับสมัครงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ ประโยคสุดท้ายนะคะ ที่จะปิดจบเลยในการสัมภาษณ์เนี่ยคนสัมภาษณ์เขาจะชอบทำว่าให้ช่วย PR ตัวเองหน่อยหรือว่าโฆษณาตัวเองหน่อยนะคะ ภาษาญี่ปุ่นก็จะทำว่า 自己 PR をお願いします自己 PR をお願いしますแปลว่าให้เราเนี่ย ช่วยโฆษณาตัวเองหน่อยว่าทำไมเขาจะต้องเลือกเรามาเป็นผู้ร่วมงานด้วยนะคะ ก็เราอาจจะบอกเหตุผลได้ตามนี้ค่ะว่า ฉันทำงานภายใต้ความกดดันได้ พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าซซาาารรเเรเตโมชิโกโตะเดคิมัส プレッシャーをさらされても仕事ができますถึงจะอยู่ภายใต้ความกดดันนะคะ ฉันก็ยังสามารถทำงานได้ ถัดมานะคะ ถ้าจะบอกว่าเราเป็นคนใจเย็น ก็พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าคิกะนากายฮิโตเดสคิกะนากายฮิโตเดสแปลว่าฉันเป็นคนใจเย็นค่ะ ถัดมาถ้าจะบอกว่าเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะ ก็จะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าเซคินิงกังกะอาริมัสเซคินิงกังกะอาริมัส แปลว่าฉันเป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่ะ ถัดมาถ้าจะบอกว่าเราเป็นคนที่สดใสร่าเริงนะคะ ก็จะพูดได้ว่า อากาลุยฮิโตเดสอากาลุยฮโตเดสแปลว่าฉันเป็นคนสดใสร่าเริง หรือว่าจะบอกว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะ ก็จะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า 楽観的な人です楽観的な人ですแปลว่า ฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดี สุดท้ายนะคะ ถ้าจะบอกว่า เราเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะ ก็จะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่ายูโคเตกินะฮิโตเด y ยูโคเตกินะฮิโตเดสแปลว่าฉันเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีค่ะ